ราะว่าร้องเหรียญธรรมดาเราบางคนก็บอกว่าธรรมดาเขาดีกว่าบางคนก็ว่าเทอร์โบเขาดีกว่าแต่สำหรับหนูนะกดเทอร์โบ ดีกว่าเนาะค่ะโอเคค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเนาะค่ะ10%นี่เอ่อค่อนข้างที่จะเสี่ยงเนาะค่ะเพราะว่ามันเบิดไว้เนาะร้อยหนึ่งใส่เอ่อสิบบาทกดจังเสียร้อยหนึ่งใส่สิบบาทกดสิบเที่ยกับเบิดเหรอแต่ว่าเกมโลมานี่ถามว่าเล่นได้บอมันเล่นได้ เพราะว่ามันมีแบบ แตกยิบแตกจ่อยเอียงกับเสียลองสังเกตเบิ้งนะ กดไปสิบเทียจังใดก็ต้องมีแตกย่างหน่อยๆเลยจะหาเทียละโอ้โหเชี่ยโบนัดเข่าโคตรเอามาแล้วเข่าโคตรไวเลยเนาะค่ะ โอ้โหถ้าได้ปรับใหม่เลยไม่ต้องใส่ออโต้กับเข่าเนาะค่ะ ไป สูตรปันค่ะ กลางค่ะโอ้โหเชี่ยอย่าว่าเถอะโลเนาะค่ะ ไปรอบที่สองรสยค่ะโอเคดับโอ้โหโดด ตอไปกลางค่ะ โอ้โห เป็นอย่างมันคือจังไดตะโลดเหรอวะมันเป็นอีหยังกับโลดเหรอเฮ้อีหยังวะ โอเคดาบอยู่ โอ้โหกลางค่ะ เออดาบคู่โอหเชี่ยพวกเขาแม่งโดดเก่งว่ะใช่โอเค โอ้โหไม่อยากรุนแล้ว มากลางเลย เห็นบะสุดท้ายแม่งกระ เสิร์ฟโล่ไห่สามอัน สภาพ โอ้โหเมื่อกี้เอ่อหนาจะซี่ไหมบอที่ว่าเลือกได้ดาบร้อยสามสิบเอ็ดไปกดต่อให้ฮอดร้อยหาสิบเราหนูนะสิปัับไหมเนาะค่ะ โอ้โหสงสารเจ้าของว่ะเคยสงสารเจ้าของบอเลือกจังหนให้มันได้แต่อัน เลือกจังหนให้มันได้แต่โล่ฟันสิงโตโบนัสเนี่ยมีผู้ใดแบบ ชคขึ้นหนูนะว่าโชคไล่อีหยังเสียโอ้โห สภาพสงสารเจ้าของเลยทุกมือนี่ เลือกแก้งไหนก็ได้ตโลกเออ มาสองบาทอ่ะเดี๋ยวหนูนะก็ขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะ กับช่องรักปันสลอดละกะเอ่อ สลัดเซียนพร้อมเนาะค่ะกะเขาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้น้ำแน่เนาะก็อย่าลืมเนาะค่ะเดี๋ยวนูนะสิปักมุดลิงไว้ให้ใต้คลิปสำหรับเอ่อเทเลแกรมไปปับใหม่ก่อน15บาท กับจังที่บอกเนาะค่ะว่าใส่สูตร 10%ของเงินทุนกับ10%กับจังบอกแหละล่ะ 10%ร้อยห้าสิบกับใส่สิบห้าบาทอะเนาะ เอออย่าลืมเนาะเทเลแกรมอ่ะ พอท่านได้จบเลยเทเลแกรม เดี๋ยวนูนะสิ ทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเนาะค่ะปักมุดไว้ให้ก็สามารถกดเข้าไปได้เลย ผู้ใดที่อยากได้เครดิตฟรีกับเขามาร่วมสนุกกันเนาะคะ่ะ เพราะว่าเขามีเครดิตให้ให้เล่นฟรีเนาะเครดิตแจกกันซุ้มือเลยโอเค โอ้โหเชียโบนัสเข่ารอบที่สองมารอบนี้ หนูนะขอบอลเล่นสูตรปันแล้วนะคะหนูนะสิกดตะกางย่างเดียวโอเคเอาไว้ก้อนสูตรปันโอ้โหเชียร์โล มันว่าเมเหรอวะหนูนะว่าแม่งเป็นน้ำค้นที่หลีวะเชีร์มาเบิ้งมันสิออกอีกบ่เออดาบอยู่มา โอ้โหเชี่ยโดดนี่อย่างวะ โอเค ดาบมา สวยงามโอ้โหเชี่ยบิ๊กวินเข่ามาแล้วค่ะร้อยหาสิบบาท ล่างคำสาบโลนะมา ต่อไปกลางต่อค่ะ โอ้โหโลย่างหน่อยในดาบนึงกันยังดีละอะไปค่ะ กดกลางต่ออีก สวย แม่งสุดท้ายก็ได้โลสามอันทึกเอา โล่สามดาบหนึ่งไปค่ะสองร้อยแปดสิบห้าบาทอ๋อสภาพ ต่อไปปรับเป็นสามสิบแล้วค่ะหามันทอดสามร้อยกับปรับเป็นสามสิบหกร้อยเป็นหกสิบค่อยๆอ๋อไต่ขึ้นไปเรื่อยๆโอ้โห เชี่ยสองร้อยสองร้อยยี่สิบบาท มาว่ะโอเค เดี๋ยวหอดหกร้อยเท่าสิปรับใไม่เนาะค่ะ สวยมา โอเคมาอีกสี่สิบบาท อ้าวท่านที่ฮอดหาร้อยเก้าสิบแปดเนาะค่ะ ไปกดต่อค่ะโอ้โหอย่าว่าดูเถอะเออมาอยู่จังนิดจังน้อยกันยังดีมาสิบบาทค่อยๆเล่นไปเนาะค่ะค่อยๆไต่ไปบ่ฟ้าวบ่ฟ้าวโอ้โห เชี่ยเสียดายดาบขวานเบิ้งห้าสมมติมงกุฎเป็นดาบขวานนะ แถวหนึ่งจังๆเลย สวยยี่สิบบาท อ่า แจกัน ขอองุ่นล็อกแรก สวยงามไหมหรือองุ่นล็อกแรก เฮ้ยเจ็ดสิบบาทเนาะค่ะแต่ว่าบ่ได้เขาเอ่อฟีสปิน อย่างว่าเยาว่าดูเถอะ เออหกสิบบาท เฮ้ยองุ่นมา นั่นละมา โอเคได้องุ่นต่ออีก อีกครั้งนึง โอ้โหห้าสมมติแจกันเป็นโลนะร้อยสี่สิบบาทค่ะ เป็นหกร้อยแล้วไป ปรับเป็นหกสิบบาทเนาะค่ะ ใส่สิบเปอร์เซ็นต์คืออย่างที่บอก โอเค เออหาร้อยยี่สิบบาทมาว่ะสวยงามมาอีกสี่สิบห้าร้อยหกสิบบาทเนาะค่ะ โอ้โหกำลังแตกดีเลย แนะนำเลยเนาะค่ะเวลานี่แต่ว่ากับมีดูดแน่นะถ้าสังเกตเบิ่งก็คือ กดแบบบวกเข่ากับมีนะ สวย โอ้โหเฮีย เออเอาหมุนโบเซาอีก โอเค 40 บาท อ้าว มาโล เออร้ายกระดีอยู่นะเมื่อวะเออร้อยสี่สิบโหเริ่มดูดด้วยนี่เห็นปะเหลือหกร้อยขึ้นมาแปดร้อยจากพันเนาะค่ะเดี๋ยวว่า สวย โอ้โหเชี่ยสามร้อยหกสิบเอียงวะไม่ยี่สิบค่ะ แจกัน โอเค ขอดาบขวานล็อกสามล็อกสามโอเค โอ้โหไว้ตกมาแล้วร้อยยี่สิบาทมามามามามาโอ้โหเชี่ยเข่าฟรีสปิน นึกว่าจะสิได้หลายคนนี่ย่างหน่อยก็ได้สิบเทียกับยังดีเนาะหาเทียสิบเทียงเถอะห้าร้อยยี่สิบาทแล้วเนาะค่ะสะสมโคตรเอามาว่ะดูดคืนแต่กระหายคือกันโอ้โหเชี่ยได้โลสามช่องเองไปอีก เออ องุ่น สวยงาม โอ้โห ขาดดาบขวานล็อกแรกเนาะค่ะ โอเค เบิร์ดแล้วเนาะค่ะ บวกมาหกร้อยถวน ไป พันสองละ อีกสามร้อยห้าสิบปรับใหม่ครั้งสุดท้ายเนาะค่ะ กะ ปรับตอนพันหาเนาะ เพราะว่าเขาใส่ร้อยเอ่อบอแมนดี เขาใส่สิบเปอร์เซ็นต์เออ ก็ต้องใส่ร้อยหาสิบ เพราะฉะนั้นเขากะตามสูตรเลยเนาะค่ะ โเชี่ยร้ายงามอยู่ด้วยนี่โอเค เออ 40 บาท ค่อยๆ เก็บไปค่อยๆไต่ไปค่ะ สวยงามมาแล้วแถวหนึ่งสองร้อยสี่สิบแจกัน โอเคมาอีก ขออีก โอ้โห ได้มา 260แล้วค่ะ อ่ะบ่เป็นยังจังไนก็ได้ปรับใหม่ไปค่ะร้อยห้าสิบพันหาใส่ร้อยห้าสิบแล้วค่ะ เพราะว่าเขาใส่สิบเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนเนาะ อ่ะโอเค หนูนะได้มาอีก250บาทเนาะค่ะ เดี๋ยวก็ขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะกับเอ่อเทเลแกรมเสียนพร้อม VIP เนาะเขามีกิจกรรม ให้เล่นกันซุมือเลยก็กดเข้ามาหลายๆเนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่ท่านได้กดติดตามกับฝากกดติดตามให้นูนะน้ำแน่เนาะกดซับสไครต์ได้ที่ใต้คลิปเลยเนาะค่ะ โอเค กะคือจังว่ามัน คือจังสีดูดีละเบิ้งว่ะเหลือแค่พันหนึ่งอ่ะร้อยห้าสิบเอาดับขวานมาสวยงามมาอีกสามร้อย องุนมาแล้วค่ะ คอมโบซีตอนนี้หนูนะได้เขาฟีสปินแล้วเนาะค่ะ อ่ะโอเคสะสมวิที่ 600 บาทเนาะค่ะ ไปเบิ้งว่าไปี่ไห่เท่าไหร่ โอ้โห เชี่ยหมุนม้าเมื่อกี้ 3 รอบ เออได้หาสิบาท สุดท้ายหาสิบาทนี่หรือว่าเอียงว่าหกร้อยหาสิบาท โอ้โห เชี่ยโคตรเชี่ยเลย สภาพ เออมา แจกกันดู สวยงามสี่ร้อยบาทอางุ่นมาค่ะ อีหยังวอลมือกี้ ปวกมาหาร้อยบาทเนาะค่ะสองพันหนึ่งร้อยโอเค กดต่อไปเรื่อยๆ เออหาสิบบาท กะยังดีกว่าบ่ได้อีหยังเลย ไปค่ะหาสิบบาทสำหรับผู้ใดที่เล่นตามเนาะค่ะ เออหนูนะลืมบอกเออเกมมันกะมีได้มีเสียเนาะค่ะก็ต้องยอมรับความเสี่ยงตรงนี้น้ำเนาะ พราะว่าบางคนบอกว่าเล่นตามเราเอ่อคือบ่ได้เลยอย่างสิหน้าก็ที่บอกว่าหนูน้าก็เล่นเสียคือกันเนาะค่ะกับบอแมนว่าบ่เสียเลยแล้วก็เอ่อสำคัญเลยก็คือ เลือกเวลาเล่นดีๆเนาะค่ะ เลือกเวลาเล่นดีๆบอแมนแบบมีเงินก็เล่นตะพื้นตะพื้นเนาะกะเลือกเวลาแน่เวลาใดเขาดีเวลาใดแบบมันกำลังแจกเวลาใดมันกำลังบักจังเสียกะจ้างไปเล่นเนาะค่ะ ถ้าเล่นเบิดมือนี่ก็โอ้เบิดหลายคือกันนะ เออโหเชียร์หนึ่งพันม้าว่ะโคตรเอาโล่เนาะค่ะ เมื่อกี้หนึ่งพันบาทค่ะสองพันอาแล้ว เมื่อกี้คือจังหวะมันสีดูดคืนเนี่ยแหละเวลาที่ไส้เลนเนาะค่ะกับประมาณที่เริ่มเลนเลยนะ ประมาณสิบเอ็ดโมงยี่สิบเออประมาณนี้นะ ประมาณสิบเอ็ดโมงยี่สิบเราที่นี่เออถามว่ามันแตกดีบอแตกดีค่ะ แต่หูสึกว่ามันมีบางจังหวะ ที่มันจะดูดคืนค่ะสมมติว่าเขายื้อบ่ไหวอย่างเงี้ย หนูนะแนะนำเลยนะว่าฮัสมุดแบบบ่ไหวแบบรับแบบความเสี่ยงอย่างบ่ได้ให้เซาเลนเนาะค่ะ ให้เซาเลนเลย เพราะว่าบางเทียมันจะมีจังหวะที่มันดูดคืนเขาก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆบางคนแบบโอ้โหมันลดแบบมันทิเบิร์ดแล้วอย่างเสียเล่นต่อบ่ไหวเนาะค่ะเนี่ยจ้างหนูนะตอนแรกขึ้นมา2,000แล้วก็ลดไปพันหาแล้วก็ขึ้นมาคืนโอ้โหเชี่ยอย่างวะเฮ้ยไม้อีกสวยงามพันสองแล้ว เอา้าหนูนะได้เข่าคอมโบซีแล้วค่ะ เป็นฟีสปินเรียบร้อยแล้ว มาว่ะอันนี้เป็นผลจากการที่หนูนะยืมมาเรื่อยๆเนาะค่ะ ตอนนี้สะสมที่หนนึ่งพัสามร้อย้าสิบาท อ่า อีกห้าสิบสวยงาม เออ อีกสาามร้อยหสิบมาว่ะโคตรเอา เออ อีกห้าสิบบาท โอเค เบิดแล้วนะคะเดี๋ยวนูนะกะขอพอซัมนี่กันละกันบวกมาทั้งเบิด 1,850 บาทเนาะคะ่ะ เอาทุนมา69 บาท ได้มาทั้งเบิด 4,608 บาท อ่ะถามว่าเวลานี่ดีปอหนูนะคิดว่าดีระดับหนึ่งเลยเนาะฮาสมมติมีโอกาสได้เหรียญลากยาวๆ นี่หนูนะกสิลากไข่เบิงอ่ะฮาสมมติไทยเหรียญไข่เบิงจากแบบชั่วโมงสองชั่วโมงเสียเดี๋ยวหนูนะเทเลนไข่เบิงเลยว่าการดันในมันหอดสามหมื่นเนี่ยบ่ยากเลย ขอแค่หูจังหวะการกด ขอแค่หูเวลาในการเล่น เลือกเวลาเล่นดีๆเนาะค่ะ สำหรับเวลานี่หนูนักอะยังบ่เป็นที่พอใจเป็นไดเนาะ11 โมงโอเค เดี๋ยวยังไงหนูนักอะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะ กับเซียนพ่อม VIP กลุ่มเทเลแกมเราเดี๋ยวหนูนักสิปักมุดลิงไว้ให้ใต้คลิปเนาะค่ะก็อย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกันเลยเฮามีเครดิตแจกฟรีให้เล่นกันสู้มือเนาะค่ะ โอเค เดี๋ยวจังไหนมื้อนี้หนูนักอะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ